ายในเขตพุทธวาส นอกจากมีอุโบสถและวิหารที่น่าสนใจแล้ว เราพอทราบนะครับเมื่อกี้ว่าในสิ่งที่เรียกว่าอุโบสถเนี่ยจะมีสิ่งสำคัญหลาย ๆ ส่วน คือหนึ่งหน้าบันเช่าฟ้าใบลากาหางหงใบเสมานี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุโบสถภายในวัด นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่โดดเด่นและเป็นเป็นที่แสดงถึงความสำคัญของวัดนั้นนะครับ และเป็นที่ทำให้ดูว่าวัดที่สวยงามหรือไม่มีความเป็นมายังไง ลักษณะของเจดีต่างๆ บ่งบอกถึงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ได้เช่นกันนะครับ ในวัดต่างๆ มีส่วนที่เราจะคุยกันต่อไปคือคาว่าเจดีในในในวัดในเขตพุทธวาสมีเจดีหรือที่มาในอดีตเรียกว่าเตติยะในเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าที่กว้างขวางที่แสดงอนุสรณ์ที่ระลึกถึง หรือสร้างเพื่อระลึกถึง ในความหมายของการสร้างที่ระลึกถึงนี้ ในทางพุทธศาสนาได้บอกว่าการสร้างเจดีไว้ หรือสร้างประสานที่ระลึกถึง บรรจุสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ระลึกถึงอะไร มันมีอยู่ 4 ประเภท 1. เราเรียกธาตุเจดีย์ คือสิ่งก่อสร้างที่เรียกพระสถูป สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุธรรมเจดีย์ คือบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนหนังสือคัมภีร์ใบลาน บริโภคเจดีย์ คือระลึกถึงสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพาน และก็อุเทศิกเจดีคือเจดีที่สร้างเพื่อลึกถึงพระพุทธเจ้า อุเทศิกกเจดีนี่เอง จึงเป็นที่ที่เก็บ และเชื่อว่าศาสนาพุทธเมื่อครบ 5,000 ปีแล้ว จะเกิดการล่มสลาย ประชาชนจึงต่าง ๆ จึงทำพระเครื่องพระพิมพ์ พระดินเผาต่าง ๆ เข้าไปบรรจุในเจดีชนิดที่ 4 นี่เอง เรียกว่า อุเทศิกเจดีแปลว่าถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ที่มาของเจดีมี 4 อย่างเนี่ยนะครับ ที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยพระธาตุเจดี จะเป็นเจดีย์ที่เรียกว่าพระลมราสารีริกธาตุและวัดนั้นเองจะเรียกว่าวัดมหาธาตุมีศูนย์กลางหรือหรือศูนย์กลางของวัดคือพระธาตุนะครับดังนั้นเองจะเก็บพระลมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุก็จะเก็บอยู่ในพระอบนะครับตอนแรกเป็นพระอบข้างในจะแบ่งเป็น7ชั้นเป็นพระอบเงินนะฮะพระอบทองคำข้างนอกเป็นไม้เป็นไม้หอม แล้วก็เป็นหินแกะสลักสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นปูน มีขั้นมีเก็บหลายชั้น และบรรจุลงไปอยู่ในฐานเจดีย์ตรงกลางนะตรงสถานที่ที่บรรจุเจดีย์เราเรียกว่าคันคธาตุถ้าเราขึ้นเดินขึ้นไปบนเจดีย์บนจะบรรจุตรงกลางขององค์เจดีย์แล้วเรียกว่าคันคธาตุหรือท้องของพระธาตุนี่เองเราเรียกตรงที่บรรจุพระธาตุเนี่ยครับเราเรียกว่าคันคธาตุหรือท้องของพระธาตุธรรมเจดีเจดีเหล่านี้เนี่ยจะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าพระคำทีไป ตีดกต่างๆ จารึกอักษรธรรมต่างๆ ตรงนี้ถ้าเป็นธรรมเจดี จะเป็นเจดีที่แกะสลักเรื่องราวบันทึกเรื่องราวต่างๆ จะไม่มีพระเครื่องนะฮะบริโภคเจดีมีแค่4แห่งเท่านั้นนะฮะเพื่อระลึกถึงสถานที่ประสูติตรัสรู้นะครับและปรินิพาน และสิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปที่บอกมีการขุดค้นพระเครื่องต่างๆ มีการกลุแตกต่างๆ เราเรียกว่าอุเทสิกเจดีคือเจดีองค์นี้เองที่เก็บ พระเครื่องเพราะเราเชื่อว่าศาสนาพุทธจะค่อยๆ เสื่อมสลายเมื่อครบ5,000 ปี ดังนั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีศาสนาอยู่ไหมผู้คนต่างๆก็จะบรรจุพระเข้าไป ตรงนี้เองการบรรจุพระดินเผา พระเครื่องต่างๆ เข้าไปในเจดีย์นี้ ภายในเจดีย์หรือพระจะสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวนะครับ ที่เรารู้จักกันในเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเนี่ยก็จะรู้ว่าพระพุทธรูปข้างในจะเป็นสุโขทยัย ถ้าเจดีย์ทรงระฆัง นะครับพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นพระสวยวิยา แล้วก็ถ้าเป็นปลางย่อมุมไม้12 ก็จะรู้ว่าเป็นลักษณะของพระกรุอยุธยาตอนปลาย หรือต้นนักโกศิน อันนี้คือลักษณะของเจดีและสัมพันธ์กับพระเครื่องที่อยู่ภายใน รูปแบบของเจดีที่เกิดขึ้นเราพูดกว้างๆก่อนนะฮะว่ารูปแบบของเจดีเรายังไม่แบ่งยุคสมัยนะคะว่าเจดีทั้งหมดเนี่ยแบบไหนบ่งบอกถึงยุคสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรเราถามว่าเจดีในประเทศไทยมีกี่แบบแบบที่1 เป็นแบบทรงกลมฐานกลมนะฮะฐานกลม แบบที่2ฐานแปดเหลี่ยม แบบที่3เป็นฐานสี่เหลี่ยม ฐานสี่เหลี่ยมนี้มีศาสตร์สอย่างคือเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมหรือสี่เหลี่ยมฐานสูงนะฮะย่อมุมเป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12 หรือฐานสี่เหลี่ยมฐานสูง แบบเจดีในศิลปะล้านนา แล้วก็มีกลุ่มเจดีที่เราจะบ่งบอกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ คือกลุ่มเจดีที่เรียกว่ากลุ่มเจดีเบตเตเลตเช่น เจดีทรงดอกบัวตูม ซึ่งเป็นลักษณะเจดีฐานเป็นฐานเขียงยกตัวผ่านแว่นฟ้าขึ้นมา 3 ชั้นลดหลั่นกันขึ้นมา แล้วก็มีองค์ธาตุแล้วก็ยอดเป็นรูปดอกบัว อันนี้คือเจดีทรงดอกบัวตูม หรือเจดีทรงพุ่มข้าวบินนะครับ ตรงนี้น่าสนใจมากเจดีทรงดอกบัวตูมเนี่ยเป็นเจดีที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยเท่านั้น ลักษณะของการบ้านเมืองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น เริ่มมีการสร้างเจดีฐานเจดีล่างสุด เราเรียกว่าฐานเขียงแล้วก็ชั้น 3 ชั้นที่รองรับเลยขึ้นมาจากฐานเจดีย์เราเรียกว่าผ่านแว่นฟ้า3ชั้นขึ้นมาและรองรับสิ่งที่เรียกว่าคันคธาตุหรือตัวองค์ธาตุและยอดสุดเป็นรูปดอกบัวถามว่าที่มาของดอกบัวคืออะไร ให้นึกถึงท่ามือมาพนมนะฮะจะเป็นลักษณะของบัวตูมแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะตัวตูมหมายถึงอะไร หมายถึงมรรคแปดทางแห่งการหลุดพ้น ยอดสูงสุดของบัวตูมคือโลกุตละธรรม แปลว่าดอกบัวตูมมีเป้าหมายสำคัญคือพูดถึงโลกุตละธรรมธรรมอันสูงสุดเป็นลักษณะของดอกบัวขึ้นมานะอันนี้คือ1ข้อ 2. การทำดอกบัวหมายถึงอะไร เราจะเชื่อว่าพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีดอกบัวรองรับอ่านี่คือ แล้วก็ดอกบัว ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดถึงบัวสี่เหล่าอ่าเรื่องของ การเรื่องการแสวงหาความรู้ต่างๆ นี่คือคติธรรมที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์ทรงดอกบัว เจดีย์แบบที่ 2 เป็นเจดีย์ทรงปราสาทมีสาปราสาทห้ายอดหรือปราสาทยอด เป็นศิลปะที่ทำหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นศิลปะที่รับคำานิยมที่สุดในอาณาจักรล้านนา มีมีเจอในเช่นวัดป่าศักเชียงแสน แล้วก็เจอในเจดีย์บางองค์ ในกรุงสุขโขทัยด้วยเช่นกันนะครับ นี่คือเจดีย์พิเศษนะครับ ลักษณะของ เจดีถ้าถามว่าอยู่ในบริเวณวัดแล้วเจดีจะตั้งอยู่ตรงไหนบ้างเจดีทั้งหมดตั้งได้หลายจุดแต่ละจุดที่ตั้งเจดีบ่งบอกสถานภาพว่าเจดีองค์ไหนเป็นเจดีประธานเช่นถ้าอยู่กลางกำหนดอยู่หลังอาคาร โบสถ์วิหารขนาดใหญ่เจดีองค์นี้จะเป็นเจดีประธานเจดีอยู่รายรอบนะฮะในพอมีเจดีขนาดใหญ่แล้วจะมีเจดีเป็นแถวล้อมรอบทางขึ้นไปหาเจดีองค์ใหญ่ เราเรียกว่าเจดีลายเป็นเจดีขนาดย่อมที่เป็นประกอบทางหรือเชื่อมโยงผังของเจดีทั้งหมด เจดีทิศเจดีทิศเจดีผังทั้งหมดจะวางเจดีเป็น4 ทิศ หรือไม่ก็8ทิศเป็นตามมุมต่างๆ เจดีคู่จะทำเป็นเจดีอยู่ข้างหน้าเจดีองค์ประธานคู่เดียวเป็นเป็นคู่หนึ่งคู่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่หน้าทางเข้าวัดจะเป็นเจดีคู่นะฮะแล้วก็เดินจากทางเข้าวัดจะเจอเจดีลายแล้วก็เจอเจดีประธาน นะฮะแล้วก็ตรงมุมของผังก็จะเป็นเจดีทรงเจดีทิศมีทั้ง 4 ทิศและ8 ทิศและบางครั้งเกิดเจดีหมู่หรือเป็นกลุ่มเจดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นเจดีหมู่กลุ่มเจดีต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเจดีที่สร้างขึ้นในกรณีพิเศษเช่นเจดีวัดเชตุพนซึ่งเป็นเจดีที่รวบรวมเอานะครับพระรูปองค์สำคัญต่างๆมาแล้วก็ก่อสร้างเรียงต่อกันขึ้นมา หรือเป็นเจดีที่กษัตริย์สร้าง แล้วก็สร้างองค์ที่ 1 2 3 4 เรียงกันที่วัดเชตุพนหรือว่าพระแก้ว เราเองในบรมมหาาชวังจะมีเจดีย์เรียงกันอยู่ 8 องค์ นั่นก็สะท้อนให้เห็นถึงอดีตพระมหากษัตริย์ทั้ง 8 พระองค์นี่เราจะเรียกรวมตรงนี้ว่าเจดีย์หมู่และเจดีย์พิเศษอีกชนิดหนึ่งเราเลยไม่เรียกเจดีย์เราจะเรียกว่าปราง ซึ่งเป็นการแปลงศิลปะของขอมเข้ามาในประเทศไทย โดยเจดีย์ทรงปรางมีที่มาจากปางปราสาทหินพิมาย ปราสาท 5 ยอด ปราสาท 3 ยอด ปราสาทเมืองสิงห์เหล่านี้คือเป็นลักษณะของเจดีย์ที่มารับจากศิลปะเขมรในประเทศไทย และแปลงเป็นรูปลักษณ์ของพระปรางนะฮะอันนี้คือเจดีย์ที่สำคัญในประเทศไทย